พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนสุดยอดนักสร้างสรรค์เรื่องเล่าดิจิทัล เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น คนรุ่นใหม่ในยุคนี้ สามารถสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นบนโลกโซเชียลได้แล้วนะครับ มีการนำไอเดียแนวคิดผสมผสาน และเล่าเรื่องราวชุมชนได้อย่างน่าสนใจทีเดียวเลยครับ หากเราส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้จากท้องถิ่น และจากชุมชนต่างๆ มาเล่าผ่านสื่อดิจิทัล ได้มากขึ้น ก็จะช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจวิถีชุมชนมากขึ้นครับ สวทช ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มนวันุลักษ์ ผ่านกิจกรรม Story Creator Challenge 2020 ประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล Storytelling โดยนำเรื่องราวโคกสลุงโมเดล ชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิงจังหวัดลบบุรีเป็นโจทย์ให้ผู้ร่วมแข่งขันทั้ง 8 ทีมนำไปใช้เป็นโมเดลในการ การสร้างสตอรี่ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านคลิปวิดีโอ แสดงให้เห็นวิถีชีวิตความผูกพัน เชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตในปัจจุบันผู้ชนะเลิศได้เป็นสุดยอดนักเล่าเรื่องราว จากโจทย์ขนมเบื้องไทยเบิ้งในชื่อผลงานขอบคุณนักโคกสลุง ได้แก่ทีม Blacklight จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านเทคโนโลยี โดย n e c t e c คสวทช และพันธมิตร